ฉันจะพาเธอไป ที่ไม่ใช่ที่ไหน ที่ที่มีแต่เธอและมีแค่รักและมีแค่เราแสงงดงามแบบนี้ฟ้าสีครามนี้โตคลื่นตอนกลางวันพอตกเย็นนะ chờ ฟังเพลงที่ริมหาดและฟัง